ต้องติดตรงติดเทินมาทรงมาเซนอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับผม เอาไว้มาเติมเลยครับผมอุ้ยวายช่องสามมาพอดีเติมเฮ้ยวายช่องสามมาเติม โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมหนุ่มนะเนะครับผม วันนี้เราอยู่ในเกม c l i f for y o u นะครับผมอยู่ในของค่าย PG Slot นะครับผมหรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนั่นเอง นะครับผม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 นะครับผมอ่าผมจะใบ้เป็นตัวอักษรนะผมอ่าจำไว้เลยนะจำไว้นะ ผมจะใบ้ดูคลิปให้จบนะครับผมดูคลิปให้จบแล้วคุณจะจำได้เองนะครับเพราะว่าผมจะใบ้เป็นช่วงๆนะ มีอักษรทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้ลองนับดูเอาไว้มาแล้วมาแล้วเติมมันแล้วมันแล้วเอาเติมเอาเติมโอ้โหกูเติมทุกดอกอ่ะเอโอ้โหเอไม่ลงนะ F ผมจะใบ้เป็นช่วงๆนะครับผม อ่าไปครับผมขึ้นไป 30 เลยนะ จะใบ้เป็นช่วงๆ ใครสักใครที่จำได้หมดแล้ว คิดว่าตัวเองเนี่ย คิดไอเดาถูกฟังถูกนะผมก็ไปใส่ลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะ มันจะมีที่ให้กรอกโค้ดอยู่นะครับผมไปกรอกแล้วรับเครดิตฟรีกันได้เลย อ่า แจกไม่อั้นนะโตเอออี อี โอ้แต่หมดตูดเลยพี่เนี่ยหมดตูดเลยพี่เรียบร้อยเจ็ดสิบเรียบร้อยสิเอ้ยไหวมาไหวมาเร็วมาเร็วมาแล้วเติมเฮ้ยคืนเอาวะเอาเติมเอาเติมโอ้ยเกือบหมดด่างนะผมเอาบอลนี่เติมโอ้ยเกือบหมดด่างเสียวบูบว่าวะว้าเสียวบูบว่าเลย โอ้จาก 70กลายมาเป็น 700 นะผมบิ๊กเวนโอ้ใจหายใจฟั่มใจหายใจฟั่มหมดเลยมานนี่เต็มรู้สึกเกมนี้มันต้องมีตัวโคดนะมันถึงจะแบบเติมต้องมีตัวคูณนะ ผมต้องให้วายลงนะ ถ้าวายไม่ลงรู้สึกมันไม่ค่อย ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับผม อ่ะผมใบไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวใครที่ยังฟังไม่ทันสามารถกอกลับไปดูได้นะครับ ผมว่าผมใบว่าอะไรบ้างแนะนำให้กลับไปดูนะครับผมเพราะว่าเฉลด่ยนี้สามารถเอาไปเล่นได้จริงๆแล้วถ้าคุณเล่นได้ สมมติคุณจะถอนออกคุณก็ถอนได้ แต่ถ้าคุณจะเล่นต่อคุณก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับ ผมไม่มีติดตรงติดเทินอะไรหาเหี่ยวดังนั้น เพราะว่ามันเป็นเว็บตรงนะครับผมเว็บนี้ที่ผมเล่นมันเป็นเว็บตรงนะครับ เวลาผมเล่นผมจะเล่นเว็บตรงเท่านั้นนะเพราะเว็บตรงมันจะไม่มีติดเทินนะผมอ่าปลอดภัยนะครับผม อันนี้ไม่ได้มาแนะนำนะผมไม่ได้โปรโมทนะ แต่แค่บอกนะ ผมเวลาเล่นให้เล่นเว็บตรงนะครับเพราะว่าเว็บตรงเป็นเว็บที่แบบต้องใช้ทุนนิดนึงไม่ใช่ใครก็สามารถเปิดได้นะครับ ผมอ่าแล้วเขาไม่ต้องติดตรงติดเทินมาทรงมาเซ็นอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับ ผมเอาไว้มาเติมเลยครับผม อุ้ยวายช่องสามมาว่าดิเติมเฮ้ยวายช่องสามมาเอาเติม เฮ้ย วันนี้เต็ม เฮ้ย เอาเล่นจัดนะเอาเล่นจัดนะครับนันๆ เฮ้ย เฮ้ยวายมาสองสามสี่ห้าเฮ้ย กูจะบ้าเฮ้ยหนึ่งหกแปดเอาอเมเท่าซ้ำเจ้าช้ำมาฮ่าฮ่าควันขโมง บึ้มเข้ามาสุดเปไแม่จ๋าเวนเอาเลี้ยงจ้าเลือเอาเลี้ยงจ้าเด็กครับน้องไปต่อหรือพอเออพอเถอะ นะครับผม พอเลย โอเคไปที่เป็น 40 ดูมั่ง ขออีกนิดนึง ผมว่าเกมกำลังมาดิ ขออีกนิดนึง นะครับผม เอาไว้บางนี้เต็ม เอาไว้ช่องสองไหนครับผมเอาเต็ม ขอสองพันบ่ นิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเตะเรียบร้อยสองพันแล้วครับผม โอเคได้เลิกงานยามดีก็่จะเลิกแล้วนะครับผมมาโอเค โอเคก็ขอจบที่หนึ่งสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเลยนะผมทุนสามร้อยเอาเรื่องจัดอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะปัดเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะปัดช่วยปิดคลิปเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผมและยลืมกดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลาไปด้วยการปัดเศษเลยละกันนะครับเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไม่ได้ปัดเศษแล้วเนี่ยมันมันเออไม่เป็นไรได้คืนนะผมเออบางนี้เต็มเอาบางนี้หมดแล้วนะครับผมโอเค ขอปัดให้หมดเหลือสองพันท่วนนะครับผมขอจบไปที่สองพันท่วนนะเออ โอเค ก็ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ อืม อย่านะโอเคไม่ลงสวัสดีครับ